อ่นนี่เป็นภาพไดแกรมรวมก่อนนะคะว่า บริการกิจการโทรคมนาคมจึงเริ่มมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ภายใต้กติกาที่เราอาจจะถือว่าถูกบีบหรือว่ามีอิทธิพลกับเราก็คือแกชกับ ITU แล้วเราก็ต้องออกพระราชบัญญัติออกมาใช่ไหมคะเพื่อมารองรับแล้วก็จะต้องมองถึงเรื่องหลักการแบ่งปันทรัพยากรสากลด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นความถี่วิทยุเราไม่ได้ใช้เพียงลำพัง ใช้เหมือนกัน ทั้งกับประเทศข้างเคียงของเราไม่ว่าพม่าลาว เพื่อประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแคนเบเดียแล้วรวมถึงในระดับภูมิภาค เราก็อยู่ในภูมิภาคที่ 3 ตามการกำหนดเขตภูมิภาคของ ITU เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเราใช้อยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกันกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าญี่ปุ่นจะอยู่ห่างไกลจากเรา แต่การใช้คลื่นความถี่บางช่วง เช่น การใช้คลื่นความถี่ที่ไปกับกิจการเคลื่อนที่ทางอากาศก็คือกับเครื่องบินนะคะ หรือแม้กระทั่งกับ ดาวเทียม อย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะมากำหนดว่าจะต้องอยู่ในภูมิภาคเราเท่านั้นทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องมีการแชร์ริงนะคะ มันก็จะมีหลักนะคะถ้าท่านสนใจก็หาอ่านในวิธีพลเพิ่มเติมของอาจารย์ได้นะคะ ซึ่งสมัยนั้นเราจะอาจารย์ทำเรื่องการจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นหลักเรียกว่าแชร์ universal resource การแบ่งปันทรัพยากรสากลนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่อง การที่ปราศจากรบกวนกันอย่างรุนแรงก็คือ harmful interference ที่เราได้เรียนมาต่อเนื่องแล้ว เพราะะนั้นภาพนี้ทั้งหมดต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการที่เราต้องออกพระราชบัญญัติให้สอดคล้อง กฎหมายลำดับถัดมาก็คือพวกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงแน่นอนเป็นไปตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะ กฎหมายที่ลำดับที่ต่ำกว่า จะขัดหรือแย่งกฎหมายที่อยู่เหนือกว่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นกฎกระทรวงก็ต้องล้อรับกับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติก็ต้องล้อรับกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกติกาเก่าๆกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเก่าๆของ กรมบัญชีเลขเมื่อถูกยกเลิกถูกปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงเหล่านั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะเอาละเรามาดูว่าเอหัวข้อนี้คือบริการกิจการโทรคมนาคม กับการจัดสรรทรัพยากรคลื่นทำไมอาจารย์นี้ไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบตัวบริการเลย เราเห็นอยู่แล้ว ในปัจจุบันหน้าตาบริการเป็นแบบไหนอาจารย์ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือดูนิยาม ท่านต้องดูนิยาม นิยามของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกฎหมายจะเขียนนิยามเอาไว้ค่ะว่าโทรคมนาคมคืออะไร มันก็จะบ่งบอกเองว่าเราจะมีบริการหน้าตาเป็นยังไงบ้าง คราวนี้เนี่ยด้วยเหตุที่เราใช้รัฐมนูญ40 50 60 แล้วเราก็จะต้องมีกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติตามมาใช่ไหมคะ อย่างที่อาจารย์บอกพระราชบัญญัติตามมา ต้องมีกฎหมายจัดตั้งองค์กร กฎหมายประกอบกิจกำกับการประกอบกิจการ พอเรา มีรัฐมนูญ40 เราก็มีกฎหมายจัดตั้ง 43 นะเรามีรัฐมนูญ50 ของเก่าก็ถูกยกเลิกหมด แล้วก็เลยต้องมีกฎหมายจัดตั้ง 53 นะ แต่พอรัฐธรรมนูญ60 เราเขียนในรัฐธรรมนูญว่า ให้ใช้กฎหมายจะตั้งฉบับเดิมนะคะ แต่มีการปรับในปี 6062 ในบางประเด็นก็แค่ปรับเพิ่มเติมในบางประเด็น โอเคนะคะ เพราะนั้นอาจารย์จะขออนุญาตเทียบนิยามให้ท่านเห็น ท่านจะเห็นพัฒนาการของบริการทันที กฎหมายจะตั้งฉบับปี 43 กับ 53 ซึ่งคำว่า 53 ความหมายก็คือฉบับที่ได้ปรับปรุง 6062 เรียบร้อยแล้วนะ ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนเลย คำว่าโทรคมนาคมในฉบับ 43 ต้องยอมรับก่อนนะว่า ก่อนหน้านี้ก่อน 4043 ก่อนหน้านี้คือระยะแรกในบทที่หนึ่งท่านจะไม่เห็นนิยามคำว่าโทรคมนาคม แต่เห็นแต่โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ นั่นแหละค่ะ นี่เป็นฉบับแรกที่เราเริ่มนิยามคำว่าโทรคมนาคม ซึ่งถ้าเราอ่านนิยามของโทรคมนาคมเราจะรู้ว่า ครอบคลุมบท อะไรก็ตามที่ส่งแพร่รับเครื่องหมายสัญญาณตัวหนังสือตัวเลขภาพเสียงรหัส หรือการอื่นใด อะไรก็ตามที่สามารถทำให้เราเข้าใจความหมายได้ในการสื่อสาร โดยเทคโนโลยีของระบบใช้สาย หรือระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ซึ่งในปัจจุบันระบบอื่นนั้นก็เช่น การใช้ดาวเทียมนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่านี่ก็เป็นเพียงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่า นั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในนิยามคำที่ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเจอ จัดเป็นโทรคมนาคมหมด นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนคุ้นเคยว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของกิจการโทรคมนาคมนะคะนี่เรามาดูปี 53 มีความแตกต่างขึ้นมานิดหน่อยเปลี่ยนจากคำว่าการอื่นใดเป็นสิ่งอื่นใดนะคะ ก็เป็นเชิงภาษา แล้วหน้าตากิจการล่ะ เราบอกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโทรคมนาคม ถ้าตัวกิจการโทรคมนาคม ก็เพิ่งมีนิยามเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันในฉบับปี43 แต่อาจารย์ขออนุญาตย้ายกลับมานิดหนึ่งนะคะลูกศิษย์ว่า ผู้เรียนทุกท่านคะว่าในฉบับปี43เนี่ยคำว่ากิจการโทรคมนาคมจะมาอยู่ปีกทางด้านด้านขวามือาท่านมองหน้าจอนะคะเพราะนั้นแล้วเราไม่ได้ใช้ละเพราะเราถูกแทนที่ด้วยฉบับปี53นั้นจันขออนุญาตเน้นที่ฉบับ53ให้ท่านดู ก็คือกิจการที่ทำส่งแพร่อะไรเมื่อกี้นะคะแล้วก็ด้วยระบบทุกระบบนะแต่มีการเพิ่มเติมคำว่า หรือระบบอื่นเสร็จปั๊บมีคำว่าระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน นั่นแปลว่ากิจการโทรคมนาคมที่เรามองเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกส่วนด้วยตัวเทคโนโลยี และก็ไม่ได้ถูกแยกส่วนด้วยตัวอุปกรณ์นะคะเพราะนั้นก็เป็นการพัฒนาเเขาเรียกว่าขานรับกับรูปแบบกิจการที่คือหลากหลายผสมประสานบูรณาการ นอกจากนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดง รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารนั่นแปลว่าชัดเจนละแต่เดิมเราบอกว่าอยู่ในความหมายคำว่าระบบอื่นใช่ไหม แต่วันนี้คือกฎหมายก็เขียนให้ชัดไปเลย ว่ารวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารนะคะ หรือว่าถ้าหากมันมีกิจการอื่นต่อไปในอนาคตที่จะมีเกิดขึ้นนี่เขาเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดแล้วมันเร็วมากมันเราถึงมีคำว่า disruptive disruption นะคะในปัจจุบัน เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในข้างหน้าการข้างหน้าถ้ามีกิจการอื่นอีกกสทชกสทช จะกำหนดประกาศขึ้นมา ให้เป็นกิจการโทรคมนาคม เพราะนั้น โดยภาพรวมนะคะนับจากนี้อะไรที่ไม่เข้าขายคำที่อาจารย์พูดต่อไปนี้จัดเป็นกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด นี่เรามาดูต่ออ่ะแล้วกิจการวิทยุกระจายเสียงของเดิมยังอยู่ไหมคะอาจารย์กิจการวิทยุกระจายเสียงของเดิมยังอยู่ อาจารย์ก็เลยเทียบให้ท่านดูแต่ฉบับสี่ตองสี่เก้าแปดมาฉบับสสองห้าี่สามเรามาดูฉบับสสอองพันหห้้้าารยิบสามเห็นภาพชัดเลยค่ะ เห็นภาพชัดว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะคะอออยู่บ้างนะคะว่า แต่ เดิมเนี่ยเราอาจจะบอกว่าต้องส่งด้วยคลื่นเฮสเซียนนะคะแล้วพอมาปี 43 บอกว่าเน้นที่ส่งจากคนหนึ่งไปยังบุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง เราก็เริ่มมีการปรับว่ามันคือการใช้วิทยุคมนาคมนะมันคือการใช้วิทยุคมนาคม แล้วส่งเน้นเสียงก็เรียกวิทยุกระจายเสียงนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นตัวนิยามของตัววิทยุกระจายเสียง แล้วก็วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคมคืออะไรคือสิ่งที่ใช้คลื่นอย่าลืมนะคะอันนี้ จันขออนุญาตพาไปตรงนี้เลย เพื่อท่านเห็นภาพชัดดึงมาให้ชัดขึ้น แล้วตัวกิจการวิทยุกระจายเสียงล่ะกิจการวิทยุกระจาย เสียง ก็คือกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงท่านเห็นใช่ไหมคะตอนนี้เราเริ่มมีการแยกออกเป็น 2 กรณีละ วิทยุกระจายเสียงเดิมก็ยังคงอยู่ แต่เราเริ่มรู้แล้วว่า มันไม่จำเป็นต้องมีช่องทางเดียวไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบเคล่นที่ตัวเดียว คือใช้คลื่นความถี่วิทยุในการที่จะแพร่เสียงแล้วจะเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงอย่างเดียว นั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยมีการเติมคำว่ากิจการกระจายเสียงเข้ามานะคะ อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัย เพราะนั้นรูปแบบบริการเช่น ที่ท่านรับฟังอาจจะรับฟังรายการต่างๆรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเขาเรียกว่ากิจการกระจายเสียงนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการขานรับกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยี กิจการโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน เดิมเราก็จะมีแต่คำว่ากิจการวิทยุโทรทัศน์ ตอนนี้เขาก็นิยามใหม่ว่าคือรวมถึง กิจการโทรทัศน์ซึ่งหมายความว่าอะไร หมายความว่ากิจการที่แพร่ภาพและเสียงด้วย โดยไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุ ใช้ระบบไหนก็ตามนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะสอดรับกับรูปภาพของออการให้บริการกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในปัจจุบันที่เราเช่นเราไลฟ์สด หรือที่อาจารย์กำลังถ่ายทำอยู่เนี้ยนะคะอาจารย์ไม่ได้ผ่านสถานีโทรทัศน์อะไรเลย ถ้าแต่เดิมเราอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าวิทยโทรทัศน์ แต่ในวันเนี้ยเราจัดเป็นกิจการโทรทัศน์ นะอาจารย์ผ่านช่องทางหลากหลายที่ไทยมุกได้ทำการประสานไว้ไว้ทุกช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมบริการกิจการกระจายเสียงและบริการกิจการโทรทัศน์ก็มีการปรับให้ตรงกับการให้บริการในปัจจุบันที่ไม่ได้ผ่านแค่ระบบคลื่นความถี่วิทยุเท่านั้น ก็อันนี้ก็จย์สกัดมาภาพรวมให้ดูท้ายที่สุดโดยภาพรวมจริง ๆ มันก็จะมีการนิยามที่ไม่มีโทรเลขไม่มีคำว่าโทรศัพท์ฉบับนั้นยกเลิกไป ก็จะมียังคงมีเพียงคำนิยามคำว่ากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เรายังแยกไว้ส่วนหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของสื่อสารมวลชน อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเป็นกิจการที่แพร่ภาพจากจุดเดียวคนเดียวแต่ส่งไปเป็นแมสส่งไปยังมวลชนวงกว้าง ยังมีความเอาใจใส่ของภาครัฐที่ยังให้ความสำคัญนะยังมองไปเรื่องความมั่นคงความปลอดภัย แล้วเรื่องวัฒนธรรมภาษา เพราะนั้นก็ยังต้องเข้ามากำกับดูแลอยู่นะคะเพราะนั้นโดยภาพรวม ไม่ใช่กิจการกระจายเสียงไม่ใช่กิจการโทรทัศน์ก็เป็นกิจการโทรคมนาคมแต่มักจะมีคำถามว่าแล้ววิทยุคมนาคมล่ะคะเขาก็มีนิยามนะคะแต่เราต้องอย่างที่ทำความเข้าใจร่วมกันว่ามันไม่ได้พอมันมันใช้อยู่เพียงแค่ถึงปี2540กว่านิดๆเนี่ยมันมีการหลอมรวมมีการผสมประสานของเทคโนโลยี ทำให้กิจการวิทยุคมนาคม ก็อาจจะมีแค่เพียงใช้ในวงการนักวิทยุสมัครเล่น เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงมีอยู่ นะคะแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญอยู่กับเพียง 3-4 กิจการโทรคมนาคม กระจายเสียงและโทรทัศน์อันนี้อาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเราจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือที่เรียกว่ากิจการกระจายเสียงเนี่ยนะคะนับตั้งแต่2540จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้จัดสรรให้กับใครยังไงบ้าง คือถ้าเป็นกิจการโทรคมนาคมอื่นๆเราจะเห็นว่าเอกชนเข้ามาเล่นเยอะมาก นะอาจารย์ไม่เลยไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะ เพราะว่าท่านสามารถท่านท่านได้ยินข่าวได้ยินสื่อเป็นประจำกิจการโทรทัศน์เราก็ได้ยินคำว่า ทีวีดิจิทัลซึ่งก็มีเอกชนเข้ามาเยอะมาก แต่กิจการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะอยากจะตั้งข้อสังเกตด้วยการนำสถิติตรงนี้มาให้พวกเราดูนะเป็นตัวอย่างว่าขึ้นความถี่ที่เขามีการจัดสรรนะคะตามหลักการที่เราบอกว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องจัดสรรให้ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะคะ แล้วก็เปิดโอกาสให้กับเอกชนเข้ามา แล้วลองดูสิคะ หน่วยงานที่รับการจัดสรรเป็นไปตามที่อาจารย์ค่อยๆ ดึงลิสต์ให้ท่านดู เห็นไหมคะ เป็นหน่วยงานรัฐทั้งนั้นเลยนะคะ เป็นหน่วยงานรัฐทั้งหมดเลย รวมถึงสถาบันนะคะ คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งเออคือจริงๆมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งก็ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่นะคะ แล้วก็หน่วยงานเอกชนที่พูดถึงคือบริษัทอสมทจำกัดนะคะ ซึ่งมีการจัดสรรไปถึง ท่านจะเห็นตัวเลขอยู่ข้างขวานะคะจะดึงโค้ดให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งคือมีทั้งหมด 62 สถานีวิทยุนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่านี่เป็นข้อมูลสถิติในปี2560เป็นประเด็นที่เราจะต้องมีพัฒนาการอย่างเร่งรีบอย่างก้าวกระโดด ก็คือในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่เรายังวนเวียนอยู่กับการให้บริการโดยรัฐ แล้วก็รัฐเป็นผู้ทำ ยังมี ยังไม่ได้มีช่องทางที่เปิดให้กับบริษัทเอกชนโดยตรงนะคะ อันนี้ก็ฝากทิ้งไว้เป็นประเด็นที่เราน่าจะได้พิจารณาต่อนะคะในส่วนของนโยบายรัฐและกฎหมาย เพราะฉะนั้นฝากท่านอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม